เกตเตอร์กูเห็นสเกตเตอร์สองตัวหลายรอบละขออีกตัวนึงก็ไม่ได้เหรอฮัลโหลมึงให้ตัวหนึ่งกูน่้ยงไง มันต้องอย่างนี้ดีวะนี่พูดกำลังบ่นก็มาเฉยเลยโอ้โหอะไรวะนะอะไรเยอะแยะเลยวะนะเอาสิบสปินแล้วกันนะเว้ยเนาะ สักสิบสปินแล้วกันเนาะ ผมไม่รู้มันคืออะไรนะ ลองดูก่อน อะไรมันอะไรวะงงงงเลยแต่สิบสปินก็แบบกลางๆจะได้หมุนยาวๆหน่อยี๋ยงามอยู่ดอกนี้สิบหกบาทได้อยู่ ไปไงต่อดี เออเต็มคระไปดอกนี้เท่าไหร่วะนะยี่สิบบาทว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะส่งมาส่งมาดีอยู่นะเออขอขอขอแตกเยอะหน่อยขอแตกเยอะหน่อยเพื่อนพระพระเอาหน่อยพระพระเอาหน่อยพระเออพระว่าไงยังแตกเช็ดโคกเอาหน่อยเอ้ยสวยดอกนี้ขึ้นกราไปหมเพื่อนไปไงต่อ ไปยังไงกันต่อแล้ะครับเต็มกราไปดอกนี้เช็ดโคกอู้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาว่ะอะไรกันครับเนี่ยเรื่องนะ เอาเรื่องอยู่นะเพื่อนนะเมกาไปแปดสิบบาทว่ะเบ็ดสองนะเนี่ยเบ็ดสองนะเพื่อนเอาเรื่องนะผมถือว่ามาดีถือว่ามาดีเลยเหลือสองสปินมาเลยสองสปินมาสปินสุดท้ายแล้วว่าไงสปินสุดท้ายก็ยังแตกอยู่นะ รามาแตกไปอีกสามสิบสองบาทว่ะเช็ดเที่ยวเรื่องอยู่เนี่ยพระเซาลินแตกไปร้อยห้าสิบแปดบาทเบ็ดสองนะผมนะ ไป ขออยากขยับเบ็ดกันสักนิดนึงแล้วกันสักเบ็ดสี่แล้วกันนะครับเพื่อนมา ลองสักสิบสปินดู เบสองแต่ดีเบ็สีต้องแต่ดีบ้างเลยวะเนี่ยครึ่งกาไปดอกนี้เช็ดเคสี่สิบบาทก็ถ้าใครสนใจจะตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะเมื่อนะจัดไปผมเนี่ยเซ้าลินกำลังใส่ดีเลยชื่อผมดินี่เล่นครั้งแรกเนี่ยเล่นครั้งแรกก็แตกไปอีกแล้วโอ้โหกำะดังโมเลยเช็ดเคก็อย่างตัวไปเก้าสิบสองบาทว่ะเอาเรื่องว่ะไอ้หวยพระตัวนี้นะไอ้ตัวเดิมเลยเนี่ยใส่ ใส่สบงแล้วพงทรงพลังนะเมื่อนะใส่สบงแล้วมันทรงพลังนะ โอ้โหพระอ้วนเต็มคราวแต่ไม่แตกเสียดายเสียดายเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าไหลเยอะเพื่อนอย่าไหลเยอะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดกำลังมาดีอยู่นะ อย่าไหลเยอะเดี๋ยวหมดเอ้ย เออขอยสักดอกหนึ่งนะดอกเอ้ยเข้าฝีรอบหนึ่งว่ะเจ็ดเคมันเข้าฝีรอบหนึ่งว่ะย่ว่ายังไงดีรอบนี้ ลอง ลองเปลี่ยนดูบ้างแล้วกัน อันนี้แล้วกันมาแปดสปินเนี่ยมา ลองดูแล้วกันนะ พระอ้วนนะเมื่อนะโอ้ยเขาปีหน้าอยู่นะมันเล่นใบ ลองดูลองดูว่าผมไม่รู้เป็นไงนะแปดสปินเออมาถึงดอกแรกก็แตกไปเลยครับผมจังหวะนี้ห้าสิบสี่บาท นะเช็ดเคเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขอจำแจมขอจำแจมก้อนใหญ่ก้อนโต เต็มกราฟอะไรเงี้ยอ๋อเหรอไหห้าสปินสุดท้ายเพื่อนเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งเงียบดิเฮ้ยเอ้ยพระเอ้ย เริ่มไม่สวยแล้วจังหวะนี้เลยสองสปินเท่านั้นนะเมื่อนะเอ้ยเออ มึงจะแต่ดอกเดียวก็เกินไปเออสวยงามยังได้อยู่นิดนึงก็ยังเอาวะนิดนึงก็ยังเอานะเมื่อนะแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกรอบนี้ไม่เท่าไหร่นะอกมันหกสิบเก้าบาทเองก็ก็ดีกว่ายังไม่ได้เลยเลยเนาะเออ